ขออนุญาตไปให้ท่านเห็นภาพชัดขึ้นก็คือว่าเราได้มีการสร้างสายตัวเลขขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะระหว่างเป็นเส้นทางระหว่างสายกรุงเทพกับสมุทรปราการ เพื่ออะไรคะ เพื่อติดต่อสำหรับการนำเรือเดินเรือเข้ามาจากฝั่งทะเลเข้าสู่เขาเรียกว่าช่องทางของแม่น้ำนะคะแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการนำนำร่องในการเดินเรือ ซึ่งในยุคนั้นถามว่าที่อาจารย์บอกว่าเป็นกิจการของรัฐรัฐต้องจัดทำใครเป็นเจ้าภาพ ท่านจะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าคือกรมกลาโหม เพราะนั้นก็ทำให้เราเห็นอยู่แล้วว่าในกิจการทำนองเนี้ยอยู่ในการควบคุมของทางด้านการทหารนะคะเพราะเรามองว่ายังกระทบต่อด้านความมั่นคงนะคะเพราะนั้นในระยะแรกเราก็ค่อยๆทยอยสร้างสายโทรเลขไปนะคะโดยแรกๆก็จะเป็นกรมกลาโหมจนกระทั่งประมาณปี 2469 นะคะท่านจะเห็นในสไลด์นะก็คือว่า ก็เริ่มมีความคิดก่อนที่เราจะออกกฎหมาย พรบ โทรเลขโทรศัพท์2477เนี่ยนะคะ ในระยะนั้นน่ะ นอกจากที่เราจะต้องมาออกกฎหมายในเรื่องควบคุมแล้ว ก็มองถึงหน่วยงานที่เขาจะมาจัดการ ซึ่งตอนหลังเราก็มีการได้มีการจัดตั้งกรมไปรษณีย์โทรเลขนะคะควบคู่กับการออกกฎเกณฑ์กติกาพระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท์เนี่ยนะ เราจะตั้งกรมไปรษณีย์โทรเลขเพื่อมารับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงนะคะ เพราะนั้นก็มีการโอนย้ายจากกรมกลาโหมมาสู่ที่กรมไปรษณีย์โทรเลข ทั้งหมดนี้ก็ จริงๆ ถ้าพูดจริง ๆ นะคะ ท่านจะเห็นได้ว่าอาจารย์มีการพูดถึงพระราชบัญญัติในสไลด์จะพบว่ามีพระราชบัญญัติวิทยุโทรเลข ก่อนหน้านี้ แต่ก็ใช้บังคับไม่นานนะคะเพราะว่าในระยะแรกเรายังอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของออในเรื่องของรูปแบบการเมืองการปกครองของเราอยู่นะคะเพราะนั้นการบังคับใช้ก็ยังยังยังไม่ได้เต็มที่จนกระทั่งมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท์ 2477 เนี่ยนะคะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่า อาจารย์จะพูดอยู่ที่ฉบับนี้เป็นหลัก เพราะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับยาวนานที่สุด จนกว่าเมื่อไหร่จนกระทั่งเรามีประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พุทธศักราช 2540 นะคะแล้วเราก็พอในเวลาใช้ไปมีรัฐธรรมนูญไปสักพักเราได้ประกาศยกเลิกใช้พระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท์ก็จริง แต่เรายังมีกิจการโทรเลขอยู่นะคะ ใช้อยู่จนกระทั่งปี 2551 นะคะ กิจการตัวเลขไม่มีความสคือ จะใช้คำว่าไม่มีความสำคัญหรือไม่มีความจำเป็นสำหรับในการใช้ในวงการโทรคมนาคม ในวงการธุรกิจแล้วนะคะก็จำเป็นต้องปิดตัวลง แต่เป็นจริง ๆแล้วถามว่าในรูปแบบตัวเลขเนี่ยเราเน้นของการส่งข้อความใช่ไหมคะอันที่จริงแล้วการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม ที่เน้นส่งข้อความยังคงมีอยู่ เพียงแต่ว่าได้เปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นรูปแบบไปนะคะเช่น ที่เราส่งข้อความกันในโทรศัพท์นะคะที่เป็น SMS นั่นก็จะเป็นเป็นลักษณะของเป็นความต้องการสื่อสารของมนุษย์ ในในเทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่อาจจะต่างจากที่แต่เดิมเราเรียกว่าโทรเลขนะคะและวันนี้จริงโทรศัพท์ก็ไม่ใช่โทรศัพท์ที่เป็นประจำที่อีกเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะแล้วก็นี่คือพัฒนาการของเชิงรูปแบบบริการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีการสร้างสายโทรเลขจนกระทั่งพัฒนามาเรื่อยร่วม133 ปี ก็กิจการโทรเลขถูกปิดลง หลาย ๆ ท่านผู้เรียนหลาย ๆ ท่านอาจจะไม่ทันในเรื่องการใช้กิจการตัวเลข อย่างอาจารย์เนี่ยยังพอทันนะ แต่เป็นทันที่แบบปลายๆ มากๆ แล้วก็เราอาจจะมองถึงประโยชน์ถึงตัวเลขเนี่ยน้อยมาก ๆ ขออนุญาตยกตัวอย่างสั้น ๆ นะคะเอออย่างนี้นะคะกิจการโทรเลขที่ที่ที่อย่างประชาชนเราจะได้ใช้เนี่ย ก็จะเป็นการส่งข้อความแล้วก็ไปใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขนะคะ แล้วก็อย่างยุคอาจารย์เนี่ยประกาศผลเข้ามหาวิทยาลัย เราก็จะประกาศผลอยู่2อสช่องทางนะคะหก็คือ ที่มหาวิทยาลัยที่เป็นภูมิภาคและก็ในส่วนกลาง เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่จังหวัดที่ห่างไกลเราจะวิ่งไปถึงมหาวิทยาลัยในภูมิภาคก็ไม่ง่ายนะคะ การเดินทางในอดีตก็ลำบากอยู่ เพราะฉะนั้นอีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านการส่งโทรเลข อาจารย์ทันช่องทางโทรเลขนะคะ แล้วก็ในยุคนั้นคือประมาณปี2533 ยุคนั้นมีการประกาศผลเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเพิ่งทดลองใช้ นั่นก็คือผ่านช่องทาง ATM นะคะที่เราเรียกว่า automatic transfer machine ในสมัยนั้นเนี่ยต้องเล่าให้พวกเราฟังว่าการจะออก ATM 1 บัตร1ใบเนี่ยนะคะไม่ง่ายแล้วก็มีค่าใช้จ่าย แล้วก็ท่านจะต้องมีสมุดบัญชีเงินฝาก และท่านต้องมีค่าใช้จ่าย เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนคนทั่วไป หรืออย่างอาจารย์เองเนี่ยจะมีความพร้อมที่จะเปิดสมุดบัญชี แล้วก็จะต้องมีบัตร ATM เพื่อจะมาดูฟังผลการเข้ามาเท่าไหร่ในสมัยนั้นก็เล่าให้พวกเราเห็นภาพนะคะ ทั้งสายชั้นเนี่ยมีเพื่อนที่มีบัตรเอทีเอ็มอยู่สองคนเท่านั้นเอง เขาก็จะต้องหมั่นมากดให้เพื่อนว่า คนนี้สอบติดอะไรนะหรือถ้ารอหน่อยโทรเลขก็จะมาช้าหลังจากนั้น สักสองสาวันส่งมาแบบนี้เลยค่ะสั้นๆ ติดแล้วไม่ผ่านสั้นๆเรียกว่าให้จะหายใจคว่ำไปเลยนะคะก็อาจจะเรียกว่าเป็นลมกันตรงนั้นเลย แล้วก็ในทั่วไปชีวิตประจำวันของชาวบ้านเขาก็จะทั่ว ๆไปประชาชนทั่วไปก็เช่น แต่งแล้วตายแล้วเกิดแล้วนะคะก็จะเป็นเป็นเท็กซ์หรือเป็นข้อความสั้นๆ เพราะว่าการคิดค่าบริการคิดตามข้อความนะคะคิดตามตัวเป็นคำนะคะเพราะนั้นก็ค่าบริการก็จะแพง นี่ก็คือโดยภาพรวมของบริการกิจการโทรเลขในระยะแรกคราวนี้เรามาดูในส่วนของบริการที่2นะคะก็คือบริการกิจการโทรศัพท์ อันนี้รูปแบบโทรศัพท์อย่างที่พวกเราเห็นนะอันนี้ก็เป็นยุคดั้งเดิม แต่ถ้ายุคของ พอมาช่วงปลายๆสัก2530 กว่าเนี่ยจะได้ใช้ก็จะเป็นแบบเริ่มเป็นทรงกลม ไม่ได้ ก็เริ่มทรงรูปแบบทรงก็จะเป็นทันสมัยมากขึ้นนะแต่คราวนี้เริ่มต้นก่อนกิจการโทรศัพท์เนี่ย ก็แน่นอนเป็นที่รู้กันทั่วโลกนะคะว่าตั้งแต่คุณอเล็กซานเดอร์เกรแฮมนะคะเกรแฮมเบลเรามักจะเรียกย่อๆคือเบลนะคะว่าเขาประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะคะเขาก็จดสิทธิบัตร เขาจดสิทธิบัตรเนี่ยก็ส่งผลพอสมควร และถ้าเราได้เรียนพวกในส่วนของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ย เราจะรู้ทันทีเลยนะคะว่าประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วเนี่ย สิ่งที่เขาถือว่าเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าของเขาจริงๆ เนี่ยเขาไม่มีข้าว เขาไม่มีมันสำปะหลัง เขาไม่มีพืชเกษตรกรรมแบบเรานะคะ แต่สิ่งที่เขาจะต้องออนำขายสู่ตลาดโลก นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินที่เป็นรูปของปัญญา นะคะที่เราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้คำนี้จริงๆก็คือคือเป็นคำที่มีมาตั้งนานละ แต่ว่าบางทีเราก็เรียกทรัพย์สินทางปัญญา นะคะ แล้วซึ่งก็จะแยกออกมาเป็นว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า เพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตแล้วก็เขาเรียกว่ารูปแบบของรูปแบบต้องใช้คำว่าการออกแบบการผลิตโทรศัพท์นี่แหละค่ะจะสามารถจดสิทธิบัตรได้ เพราะฉะนั้น เมื่ออเล็กซานเดอร์กรแฮมเบลเขาจดสิทธิบัตรนั่นหมายความว่าอะไร หมายความว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกถ้าต้องการใช้วงจรที่เขาคิดออกแบบมาแบบนี้แล้วเนี่ยท่านก็ต้องยอมจ่ายค่าสิทธิบัตรทีนี้เขาก็มีการตั้งบริษัทในอเมริกานะคะก็คือในเราก็จะรู้กันนะคะจริง ๆเขาชื่อบริษัท AT&T แต่เราก็รู้กันว่าเป็นบริษัทของเบลเขาก็จัดตั้งบริษัทเขาไม่ได้แค่ออกแบบตัวอุปกรณ์ แต่เขาออกแบบถึงเครื่องไม้เครื่องมือด้วยเพราะฉะนั้นเท่ากับเขาก็เริ่มมี เขาเรียกว่าเขาออกแบบโทรศัพท์รูปแบบแรกก็จะเป็นแบบหมุนนะคะหมุนหมุนเป้าเขาเรียกอย่างนั้นนะคะแล้วปัจจุบันก็ช่วงระยะหลังๆก่อน 40เขาก็จะเป็นแบบแบบกดเหมือนที่ท่านยังคงเห็นอยู่ในในเขาเรียกว่าตู้โทรศัพท์สาธารณะค่ะมันยังเป็นแบบปุ่มกดกดกดในตามโรงเรียนยังคงมีใช้อยู่บ้างนะคะเอาละ ในตรงนี้ทำให้มันก็เกิดต้นทุนของการที่จะพัฒนารูปแบบบริการของโทรศัพท์เกิดขึ้น แล้วเราก็นำมาใช้ในประเทศไทย แล้วทำให้ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เราพัฒนากิจการโทรศัพท์เนี่ยได้ช้าเช่นเดียวกัน ทั้งในหลายเรื่องหนึ่ง มันมีเรื่องของค่าสิทธิบัตรที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ ในการที่เราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เราก็ต้องเสียค่าเทคโนโลยีนะคะเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกใช้เทคโนโลยีอะไรนะคะในยุคนั้นก็มีการตัดสินใจว่าในในระยะแรกเราก็เลือกที่จะใช้เทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นระบบที่ยังไม่ได้เป็นระบบที่เป็นชุมสายเป็นระบบที่เป็นเปลี่ยนจากสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้านะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคนิคฝากไปอ่านในเอกสารประกอบการบรรยาย ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าไม่ไม่ใช่แค่เพียงเรามีเครื่อง แต่เราต้องมีการลากสาย เพราะฉะนั้นการจะต้องลากสายโทรศัพท์ในสมัยนั้นถ้าก่อนปี2533 นะคะ ก็จริงๆ ต้องลากไปถึงปี2515ถึง20 เนี่ยจำความได้นะคะผู้เรียนหลายท่านอาจจะยังเกิดไม่ทันแต่ท่านท่านไหนที่เกิดทันเนี่ยท่านจะพบว่าการมีโทรศัพท์ประจำถนนหนึ่งเส้นเนี่ย ในถนนหน้าบ้านตัวเองเนี่ยนะคะหนึ่งเครื่องเนี่ยไม่ใช่ เรื่องง่าย เพราะมันต้องมีการลากสายโทรศัพท์ กว่าเขาจะลากสายมา แล้วในยุคประมาณ2520 ถึง2540 2539 เนี่ยนะท่านจะในยุคนั้นเนี่ยจะถือเป็นประเด็นที่ถูกพ่วงในการหาเสียงทางการเมืองเลย ถ้าท่านเลือกของค่ายพักนี้นะท่านจะได้สายโทรศัพท์มาถึงหน้าบ้านท่านแต่ท่านเลือกอีกค่ายหนึ่ง ถ้าค่ายนั้นได้ค่ายนั้นเขาก็จะไปนำสายโทรศัพท์พาดผ่านไปทางเส้น ถนนเส้นแถบนั้น ก็เป็นเรื่องของฐานเสียงทางการเมืองไป นั่นก็จะมีประเด็นเรื่องพวกนี้บ้างนะคะ